คุณสมบัติของตำแหน่งพนักงานอำนวยการบินนะครับ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับ อย่างแรกก็คือต้องมีอายุเกิน 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ และสามารถจบการศึกษาจากสถาบันใด ๆ ก็ได้ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาครับความรู้ต่างๆที่ต้องมีก็จะประกอบด้วย ความรู้ด้านการบิน เช่นสมรรถภาพของเครื่องบินนะครับ ข้อจำกัดต่างๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ขั้นต่ำที่จะทำการบินได้ ต้องมีความรู้ในเรื่องของสภาพอากาศ การอ่านสภาพอากาศต่างๆ การพยากรณ์อากาศ ต้องมีความรู้ในส่วนของ human performance หรือว่าสมรรถภาพของคน ข้อจำกัดเรื่องการพักผ่อน เรื่องชั่วโมงการทำงานต่างๆ ต้องมีความรู้ในด้านเอกสารการจัดเก็บต่างๆ ที่ส่งผลต่อด้านความปลอดภัยของเครื่องบินเองต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งก็จะกำหนดโดยแต่ละสายการบินนะครับ ว่าจะต้องการคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำเท่าไหร่ อย่างไร ความรู้ต่อไปที่จะต้องมีก็คือจะเป็นในเรื่องของ ความรู้ในการวางแผนการบินนะครับ ความรู้ในเรื่องของการคำนวณเชื้อเพลิงที่จะต้องใช้ในการบิน และต้องมีความรู้ในเรื่องของหลักการบินนะครับ ความรู้ในเรื่องของการนำร่อง การเดินอากาศต่างๆ ต้องมีความรู้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางวิทยุนะครับ ระหว่างภาคพื้นและทางอากาศสำหรับหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้นะครับ สามารถที่จะ สมัครสอบขอใบอนุญาต พนักงานอำนวยการบินได้นะครับ เช่นไฟครูหรือว่าผู้ดำเนินการทางอากาศนะครับ หรือว่าเป็นพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ที่ผ่านการปฏิบัติงานในส่วนของอที่เกี่ยวข้องกับทางอำนวยการบิน หรือว่าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในส่วนของ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านอำนวยการบินนะครับ โดยจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเหล่านี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือสำหรับผู้ที่จะสามารถสมัครเพื่อขอรับใบอนุญาตได้อีกก็คือจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของผู้ถือใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนะครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตรของพนักงานอำนวยการบินสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ และจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ การดูแลของพนักงานอำนวยการบินนะครับมาไม่น้อยกว่า 90 วันภายในระยะเวลา 6เดือนนะครับถึงจะมีคุณสมบัติในการที่จะสอบขอใบอนุญาต พนักงานบริการบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านนี้ได้จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบนะครับต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นครับ